วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office Word เวอร์ชัน2013 กันนะคะสำหรับเวอร์ชันใหม่นี้นะคะ จะมีเพิ่มในส่วนของโหมดการอ่านนะคะ ที่เราสามารถอ่านเอกสารได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะ ด้วยริบบอนอินเสิร์ตออนไลน์ u ิ e เจอร์นะคะ เราสามารถ แทรกรูปภาพออนไลน์ได้เลยนะคะ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และก็จะมีการแทรกวิดีโอออนไลน์ ด้วยคำสั่งออนไลน์วิดีโอได้ด้วยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นการขยายระยุกหัวข้อการอ่านนะคะ ซึ่งอันนี้ก็สะดวกมากนะคะสำหรับผู้ใช้งานเวอร์ชันนี้ ต่อไปนะคะก็จะ เป็นการบันทึกและการแบ่งปันไฟล์นะคะในคลาวซึ่งเราสามารถล็อกอินกับ Windows Live ได้เลยนะคะ แล้วก็สามารถทำงานออนไลน์ร่วมกับเพื่อนได้เลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัตินะคะ Make Up อย่างง่าย ต่อไปก็จะเป็นการตอบข้อคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะคะ แล้วก็ทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จแล้ว เหมือนเรามีการแชร์ไฟล์กัน แล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ตรวจนะคะ อาจารย์ก็จะคอมเมนต์มาว่าต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะ ในส่วนของฟีเจอร์นี้นะคะ ก็จะมีการคอมเมนต์ ถามตอบกันได้นะคะ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน แล้วก็จะมีคุณสมบัตินะคะ เพิ่มสไตล์โดยมีเอกสารต้นแบบนะคะ ซึ่งเขาเรียกว่าเทมเพลตนะคะ ซึ่งจะเป็นชุดเอกสารนะคะ ที่เราสามารถสร้างเป็นแม่แบบได้นะคะ สามารถนำไปประยุกต์การใช้งานในด้านของธุรกิจการสร้างรายงานอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะ คุณสมบัติใหม่ก็สามารถแก้ไขไฟล์นะคะ PDF ได้ตามต้องการนะคะก็จะไปในส่วนของ การ Export ไฟล์นะคะเป็น PDF ได้ด้วย แล้วก็สามารถแปลงจาก PDF เป็น Word ได้ด้วยนะคะ